สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมกรินสันนะครับ วันนี้ก็มาเลยกันต่อนะครับไอคิบัตเอฟเฟกครับสำหรับช่วงนี้นะครับ ก็ผมก็อาจจะยุ่งนิดนึงนะครับก็อาจจะทำคลิปน้อยลงแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวก็รอดูนะครับ ผมเคลียร์งานเสร็จเมื่อไหร่นะครับ ก็จะเจอกันใหม่เยอะนะครับสำหรับเกมต่างๆ นะครับแล้วก็ด่านใหม่จะมานะภูเขาทรายแดงสำหรับไรเลนเจอร์นะครับ แล้วก็มวยไทยนะครับก็มีด่านใหม่ซีซั่นใหม่มาเหมือนกันนะครับมาเยอะมากครับด่านใหม่เนี้ย เยอะมากมายนะครับ ไม่ได้เข้ามากนะครับผมนะครับ วันนี้ก็เข้าครั้งที่สองครับครั้งแรกตอนเช้าเข้าไปเก็บไอ้หมูทองนะครับ หมูทองซะก่อนนะครับ ออกไปดูกันนะครับวันนี้มีอะไรมั่งครับ เอ๊มีถ้วยหนึ่งอันแล้วไม่รู้อะไรนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่สนนะครับเราเอาอย่างเดียวนะครับ เราจะไปเปิดหมูนะครับ จบนะครับนี่ครับ เปิดหมูกดเข้าผิดอัน ก็ประกาบ น้ำเสร็จนะครับมาวันนี้ก็สี่ทุ่มแล้ว นะครับ ก็โอ้แต่ละวันนะครับ สุดยอดจริงๆนะ ครับ เย้เปิดได้เล่นนะครับ ไม่ดีจอยนะครับไม่เป็นไรนะครับเรามีอันนะครับมันก็คือ ตรงนี้นะครับ ผมน่าจะได้สายลุงแล้วนะครับก็อาจจะมีเพื่อนมาใช้ผมรับเยอะนะครับ ก็เลยได้สายลุงนะครับ ผมก็จะเปิดอันเดียวนะน่าจะได้ถึงหรือเปล่าอ่าไม่ถึงนะครับอะไรนะครับข่าวหน้ากันด้วะก็ยังมีอีกเหรอไม่น่าเชื่อยังมีอีก ดอันหนึ่งนะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับ มีอีกอันนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับ รอบก่อนก็ไปเมาส์คูแล้วนะครับ รอบนี้นะครับ ก็จะไปดูน้ำวนกันนะครับ ว่าสตูมันเก่งแค่ไหนสุดยอดครับ ยอดนะครับ ได้ของเทพ สายลุงนะครับหมายนักเวทนะครับ สุดยอดนะครับ สำหรับรอบก่อนก็ไปเมาส์กูลุยแล้วใช่ไหมครับรอบนี้ก็จะไปลองดูน้ำวนกันนะว่ามันเทพแค่ไหนนะครับตอนมันขึ้นสีแดงนะเพราะว่าต้องโคตรยากเลยนะครับมันขึ้นสีแดงนะดูนะครับเข้าไปนะครับไปครับวูวนวนวนวนวนวูเนี่ยขึ้นสีแดงสุดเลยนะครับแปลว่าอะไรนะโคตรยากครับโคตรระยากครับคุณง่ายๆนะผมทำไงดีผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะเล่นสายพิษไปนะครับคิดอีกที เล่นสายพีดไหมโน เอาตัวนี้เลยนะครับถึกๆไปด้วยนะครับ ก็ ไป ดูวิดีโอนะครับ ก็เพิ่ม 10%ก็ยังดีนะ ครับ ถ้าผมถ้าผมไม่สามารถลุยได้นะครับสำหรับน้ำบนนะวันนี้ผมก็จะไปเล่นทับนะครับต่อนะครับ ยังมีที่เล่นนะครับว่าจบแล้วครับ ไม่ใช่นะครับ ยังมีทีเล่นนะครับ ีลงตีเล่นไปนะไหนว่าพลังหลายสี่หมื่นสี่ล้านสี่หมื่นโอ้ my god นะครับผมจะเล่นชนะไหมเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนนะครับ รู้สึกว่ายังสามารถลุยได้นะครับ ก็ลองดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็ซับหัวไปก่อนนะครับหัวนะครับซับหัวไปนะครับตีติดบิดนะครับแล้วก็ทำให้มันตีเบาลงนะครับสุดๆเฮ้ย เราก็อยู่แรงครับดัหัวไปนะครับตีตีตีไปนะครับ สบายนะครับอยู่ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะชนะได้นะครับแต่มันไม่มีสักเกินเลยครับนะครับเย้ละเอียดดีนะครับตัวนี้ครับสับหัวมันแล้วหัวดีนะ มันไม่ตีตัวเดียวนะมันตีตัวเดียวจอดเลยนะครับเดียวนะ ามันตีสามตัวนะครับผมต้องระวังมากๆนะครับเฮ้ยตีสามแล้วเริ่มตีสามแล้ว อย่ามาปั๊มก่อนดีกว่าพลังมันไม่ลดเท่าไหร่เลยเว้ยโอ้โหจะสู้ได้ไหมเนี่ยแบบนี้โอเค ฟันฟันฟันฟันฟันฟันนะครับ ผมจะเล่นใหม่ดีไหมเนี่ยโอ้ยากจริงครับด่านเล่นใหม่ดีวะ ไปดูก่อนว่าจะเอาตัวไหนมาลุยดีนะสำหรับด่านนี้ครับ เฮ้ย ต้องไปคิดก่อนนะว่าจะเอาอะไรตัวไหนลุยดีนะครับ โอ้โหตัวนี้พลังน้อยไปนะตัวนี้ดีแล้วนะครับ f o r s e m i g e to a pad with highest health for three turn นะครับ remove for harmful f o r target target heal 199 นะครับโอเคออเบอร์20%นะครับ น่าจะดีนะ หรือว่าเราจะหนีไปนะ พลังก็น้อยไปนะตัวนี้นะ นี่ปวดตรงปัวป้องกันก็ยากนะครับ ตัวนี้นะครับ เอานี้แล้วกันมีตัวป้องกันนะครับ ไม่น่าเชื่อนะว่าจะยากขนาดนี้นะครับเกมนี้ เกมบ้าจริงๆนะครับเกมนี้รอยรอบหนึ่งนะถ้า เวิร์กไม่ดีนะถ้าทำงานไม่ดีก็คราวหน้าครับ วันนี้ไม่มีสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเซ็งเลยตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง ตติดพิษซะก่อนครับติดพิษครับไม่ว่ากันนะ โอ้ ลืมไปครับ อันนี้ก็ได้ครับ สตาร์ทกับเปลนะครับ โอเค ติดตีไปครับ ครับมาเลยครับมาไหลหัวไหมตีเขายิงเข้าไปโอ้โห่างแรงนะเอ็ดการลุกดูไปแล้วออ่่าา đấy nhiều lắm chăn lâu à. เป็นสายสะท้อนไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ สะท้อนอย่างเดียวนะครับแบบนี้มา มาต้องคิดดีๆนะครับแล้วมันก็จะได้นะครับกันในใครดีตัวนี้แล้วสายสาเท่าไหร่กูก็ไม่สน รู้อย่างเดียว ไอ้ ตูมตูมตูมดิสเปลไป ไตมันตีตีมันไปนะครับเดี๋ยวยิงไปนะครับมันติดกิตกรนะครับ ไปว่ากันนะครับเะเดี๋ยวสปอร์ต ตีเข้าไปนะครับ ตายปนะใช่ไหมโอ้โหดีนะแบบนี้แบบนี้น่าจะได้นะ น่าจะรอด น่าจะรอดปลอดภัยครับไปติดพิษก่อนนะครับตัว่าแล้ว วัวหนักเลยนะเราบังคับมันทีตัวอื่นนะครับนะมาตีมาดีตีมาดี ไปแล้วที่สเปลไปตีซ้ำ เข้ายนะครับโอเคบอกว่าถูกแปะอะไรแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมฮะวัววัวบอ ายแล้วตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเมื่อไหร่จะชนะวะเนี่ยตัวเนี้ยไปไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาชนะเหนื่อยละเหนื่อยละ ใช้ปลาเลยได้ไหมเนี่ยเริ่มลำคาแล้วเนี่ยแมวดีกว่าเก็บไว้นะครับ เดี๋ยวมีโอกาสลำหมดแลวอะไร สามหมื่นสอง ยังไม่ถึงครึ่งทางเลย ผมก็จะ ตีไปครับ ตีไปครับครึ่งแล้วทีสุดแล้วก็ครึ่งหนึ่งแล้วเรามันตีเลสตัวเดียวนี่แหละผมว่า คือแล้วมีเหตุผลแล้วครับ ตีเลสตัวเดียวมีเหตุผลนะครับ ตีเลสต่อไปเรื่อยๆเราดีมาก ลูกลูกตีเลสไปเรื่อยๆนะลูกเดนึ่งก็ป้องกันเพลงไปแบบหนึ่งนะบตัดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับต่อนะครับตัดกล้องแล้วมาต่อกันนะครับวันนี้ครับ ก็ จากที่ดูๆแล้วครับน่าจะโอเคเล็กน้อยนะครับไปบังคับตีเลสครับเลสต้องกับตัวเองไปเรื่อยๆนะครับรอบไหนก็มาฮิวหน่อยนะครับเผมก็ ตีไปแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ ยิงไปแบบนี้ครับ แล้วก็อออกมาเลสป้องกันตัวเองลูกดุนดุนดุน ตุนตุนหิวครับเดี๋ยวป้องกันตัวเองหนีไปให้มันติดทิศไปเรื่อยๆนะครับทีละ400 400ครับเดี๋ยวก็ตายนะครับไม่รู้กี่เติร์นครับเล่นมาแล้ววันนี้นะผมเมื่อยแล้วนะครับวันนี้นะครับาลุ ตานี่สเปลสับหัว โอเคป้องกันตัวเองตีไปบังคับตี เออ ดนดนดนดนดนเฮ้ยดนดนดนดนดนดนยิงตายนะครับไกลแล้วนะครับนิดเดียวเท่านั้น มาตีมาใส่บอยันมาลวดใส่บอยันมาลวดนะครับอ่า พระเจ้าจะยิงไปอีกครับสตาร์ที่สเปลล็อกสตาร์ที่สเปลหลังแรกสองพันนะครับโอเคครับโอ้โหไม่น่าเลยนะครับ ลืมนะน่าจะตีนะครับ่าติดพิษนะครับเป็นไรเราบังคับได้นะครับมาตีตัวนี้เราปฏิติดพิษหนุนเออทำตัวเอง ตายหรือยังเวลาเท่าไรเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนิวสุดท้ายป้องกันสองเทินครับ ตายแน่ครับรอบนี้ ลังอะไร เจ้าเสร็จค่าแน่แน่เจ้าตัวอะไรชื่ออะไรโอเซดอนพิก มีหน้าโคตรปวดครับ โอเซดอนพิกเหรอเอาฮิวไป เลนคนจัดการลูกสับมันกูกูหเย้โอเซดอนพิกตอง อ้าว ม่ได้แค่สองดาว เป็นไรครับสองดาว ต้องมาเล่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยถึงจะได้สามดาวเวนโอไซดอนเพิกนะครับโู้ในที่สุดก็ชนะมันมาจนได้แล้วโอไซดอนเพิกแค่นี้แล้วจะมีอะไรพิเศษไม่มีอะไรพิเศษเดี๋ยวกดกดดู เวนไม่มีอะไรเลย ตีตั้งนานนะโอเซดอนเพิก บ้าจริงๆนะครับโปเซดอนพิกนะครับไม่เป็นไรนะครับสำหรับคราวหน้านะครับ เราก็มาเจอกันใหม่นะครับ ในถ้ำนะครับผมก็จะไปลุยถ้ำนะครับ แล้วก็ประตูแดงๆเนี่ยไม่รู้เปิดยังไงนะครับต้องไปดูต้องไปดูก่อนนะคราวหน้าเราจะมาดูถ้ำตรงนี้นะครับ เป็นลุยนะครับ ที่จริงผมเข้าไปแล้วแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมก็ได้อะไรไม่รู้ครับนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับว่าเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับใน see you again ครับี๋ยว e น็กซ์ซูนะครับบ๊ายบาย